หัวข้อต่อมานะครับ ก็จะเป็นในส่วนของการบันทึกไฟล์งานนำเสนอนะครับ หลังจากที่เราได้ออกแบบงานนำเสนอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยปกติการบันทึกไฟล์งานนะครับ ก็จะเป็นการบันทึกเพื่อจะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับ แต่สำหรับในตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ก็ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับ โดยที่ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลไปจัดเก็บไว้บนวันไรนะครับ ได้ทันทีนะครับก็ เดี๋ยวจะทำการบันทึกไว้ในเครื่องนะครับ ก็ขั้นตอนนะครับ ก็ให้เราไปที่เมนูไฟล์ จากนั้นคลิกเซฟหรือเซฟแอดนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการบันทึกเพื่อตั้งชื่อไฟล์ใหม่ แต่กรณีที่เราได้เคยบันทึกไฟล์นำเสนอของเราไว้แล้วนะครับ ก็เราสามารถที่จะกดเซฟได้เลยนะครับในที่นี้เราจะบันทึกโดยการตั้งชื่อไฟล์ใหม่ก็คลิกขึ้นมานะครับ เซฟหรือเซฟแอดนะครับ ก็จะมีเมนูให้เลือกว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนนะครับ ในที่นี้เราก็จะบันทึกไว้ในตัวคอมพิวเตอร์ของเรา นะครับ ก็จะมีตัวโฟลเดอร์ก่อนหน้านะครับ ที่เราเคยบันทึกงานของเราเอาไว้ แต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะบันทึกงานเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นมานะครับ เราก็สามารถที่จะคลิก ปุ่มเบรา์ตรงนี้นะครับ เพื่อหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดเก็บ จากนั้นนะครับ ก็ทำการตั้งชื่อไฟล์ตั้งชื่อไฟล์ สร็จแล้วนะครับ เราสามารถที่จะใส่รายละเอียดตรงนี้นะครับว่าเป็น ใครเป็นผู้สร้าง เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดบันทึกนะครับหรือว่ากดปุ่มเซฟตรงนี้ เรียบร้อยครับ โปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียด ว่าเราทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือชื่อที่เราได้ทำการบันทึกไว้นะครับ